เส้นทางเดินทัพอันนี้แสดงให้เห็นเลยว่ากองกำลังทั้ง 3 กองกำลังเริ่มเข้ามากองกำลังที่1พระมหาประหลาดเดินทางเข้ามาบริเวณที่เรียกว่ากาญจนบุรี 2 กองกำลังของสมเด็จ พระเจ้าตองอูแล้วก็กองกำลังของพระเจ้าแปรเริ่มมาจากทางเหนือมาทางจังหวัดตากกาแพงเพชรและล่องลงมา ช่วงเวลานี้เองเป็นช่วงเวลาที่กองกำลังของนันทบุรีเข้ามาก็จริง แต่สมเด็จพระสวนมีแผนในการเดินทัพในการจัดการกับปัญหาการเมืองด้านตอนออกคือฝั่งลพยาละแวก ทำให้พระองค์ต้องวางแผนว่าทำอย่างไรดี ที่จะเดินทัพกลับมาให้ทันในการลบ อยากจะขอค่อยๆเล่าให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ ส่วนที่ 1 กองกำลังของสมเด็จพระนเรศวรได้ติดต่อเข้ามาที่กรุงศรีอยา แล้วบอกว่าหนึ่งให้กองกำลังภาคเหนือนำโดยพระยาสุโขทัย และกองกำลังที่อยู่ทางในกรุงศรีอยยาแบ่งเป็น2กองกำลัง กองกำลังหนึ่งให้เข้าไปตีตี แล้วก็กันไม่ให้กองกำลังของพม่าที่ด่านเจดีสามองค์เข้ามาถึงสุพรรณบุรี 2. ให้เจ้าเมืองราชบุรีคอยทำกำลังซุ่มโจมตีตีระหว่างทางตัดสเสบียง ตัดสเสบียง ช่วงเวลานี้เองเดือนมกราที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาการเมืองการปกครองตอนนี้น่าสนใจมากว่าสถานการณ์การลบสมเด็จพระเรศวนทรงให้พญาราชบุรีคอยกันทับตีตีขนาบตีขนาบพ้นสเสบียงพ้นสเสบียง ให้พญาสุโขทัยนำกำลังคน ไปตีล้อมปีป้องกันไว้ห้ามกองกำลังของพม่าบุกมาจนถึงสุพรรณบุรี พอวันที่10มกราสมเด็จพระนเรศวรก็เริ่มที่จะค่อยๆหนึ่งรวบรวมกำลังพลที่กรุงศรีอยุธยา 2. นัดแนะประชากร นัดแนะคนทั้งหมดที่เดินทางออกไปลบที่พยาละแวก รวบรวมแต่ตัดไม้ข่มนามทำพิธีกรรมต่าง ๆ แล้วก็ระดมให้พลทั้งหมดให้มาเจอกันที่สุพรรณบุรีในวันที่ 10มกราส่งกำลังพญาสุขโขทัยเข้าไปจัดการกับส่วนที่เป็นป้องกันทับหน้า และส่วนพระองค์เองเป็นทัพหลวงก็เดินทางมาจากกรุงศรีอยาอย่างรวดเร็ว และนัดแนะกันให้เสร็จว่าวันที่ 10มกราพระองค์จะถึงบริเวณที่เรียกว่าสุพรรณบุรีและหรือหนองสาลาย เมื่อกองกำลังทัพของพระเดศวรพระยาราชบุรีพระยาสุขโขทัย รวมกันแล้วตั้งทัพเป็นทัพหลวงขนาดใหญ่ เพื่อยันศึกของพระมหาอุปราช ช่วงเวลานี้เองมีการประทะกันเล็กน้อย แล้วก็เตรียมกำลัง พอวันที่15 พระนเรศวรทรงปล่อยให้กองทัพใหญ่ของมหาปราชเคลื่อนทัพลงมาที่อยู่นอกเขตสุพรรณบุรี ค่อย ๆเข้ามาในเขตสุพรรณบุรีหรือหนองสาหร่ายได้ แปลว่าช่วงเวลานี้เองกองกำลัง2องแสนกว่าคนของมหาอุปราชเนี่ยมีพื้นที่ตั้งแต่บริเวณพนมทวน กาญจนบุรีเคลื่อนย้ายตัวเองมาจนถึงส่วนหน้าที่เรียกว่าหนองสนสุพรรณบุรี มีเวณพื้นที่กว้างขวางมากพระพทเจ้าสวนตั้งทัพรอไว้อยู่ที่หนองสาลาย จุดปะทะ ในการเตรียมตัวก็คือจะปะทะกันที่บริเวณหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรี แต่ขณะเดียวกันตอนเวลานี้เอง ปรากฏว่านันทบุเรง สั่งให้พระมหาปุราดเนี่ยยกกำลังเข้าโจมตีทันที เพราะมองแล้วว่ามีกองกำลังมากกว่า ขณะเดียวกันพระมหาปุราดก็ชัชาการทัพ โดยการที่จะต้องลุกเข้ามาและจัดการพระนเรศวนตรงนี้ให้ได้ ถ้าจัดการที่สุพรรณบุรีได้ก็หมายความว่าอีกแค่วันเดียวจะสามารถเข้าสู่กรุงศรีอยาได้ ท่ามกลางกระแส ความมั่นใจของมหาอุปราชในการยกทัพครั้งนี้ พอเช้าวันที่ 18 พระองค์ก็ตั้งมั่นและเอากองกำลังส่วนหน้าเข้าล้อมกองทัพสมเด็จพระนเรสวนเป็นอย่างมาก สมเด็จพระนเรสวรรู้แล้วว่าตัวเองอยู่ภายใต้วิกฤต จึงค่อยๆ ถอยตัวเองลงมา แล้วก็อยู่อย่างสงบทำให้กองทัพของมหาอุปราชตั้งรับเป็นเชิง ช่วงเวลานี้เองเป็นการต่อสู้ทางความคิดและการทายนิสัยการใท้สติปัญญาการวางแผนการลบเพราะหนึ่ง พระจ้าสวนไม่บุกออกไปลบกับมหาปราดดังที่พระมหาปราดคิดว่าจะยกกองทัพขนาดใหญ่มาและประชันกันทันที แต่สเปนสวนกับนิ่งรอคอยตั้งแต่เช้าตรู่ตีห้าจนถึง 10บโมงเช้ารอให้ถึงสถานการณ์มั่นคงหลังจากนั้น พระองค์ก็ยกทัพออกไป เข้าไปในเขตกองทัพของมหาปราดซึ่งเวลา 10 โมงส็1โมงแล้ว ซึ่งเป็นเวลาที่ถ้าในทางทางการทหารก็คือช่วงเวลาเพลน ซึ่งหมายความว่าทหารทั้งหมดจะเริ่มอ่อนล้า โดนแดด แล้วก็ต้องการสเสบียงอาหาร ตรงนี้เอง 10โมงเช้าที่พลเรือนบุกเข้าไปเอง จึงเห็นได้ว่าเข้าไปในกองกำลังของกองทัพของพมา่าพม่าก็มีความอิดโรยอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว พระองค์ก็ใช้กุศโลบาย เชิญชวน ว่าเสด็จพี่จะอยู่ใยเล่าที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เรามาลบกันด้วยยุทธหัตถีเถิด เพื่อเป็นเกียรติแล้วไว้ซึ่งการลบแบบนี้ทั้งยิ่งใหญ่ แห่งทั้งสองประเทศ ความยิ่งใหญ่ของการชนช้างหรือยุทธถีครั้งนี้ถือเป็นการปลุกระดมการลบดึงอำนาจ สมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นแล้วว่าการกระทำยุทธถีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากว่าทรงทายใจอุปนิสัยใจคอของมหาปราชได้ตั้งแต่เด็กแล้วว่า เป็นคนเด็ดเดี่ยวมุทะลุและพร้อมที่จะลบ ถ้าจะใช้กองกำลังการลบต่างๆเนี่ยพระองค์ไม่ชอบอยู่แล้ว แต่ถ้าจะให้บุกด้วยตัวต่อตัวต่อสู้กันเพื่อเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรี เรื่องของการบินเกียรติเหมือนเช่นครั้งเมื่อเจรจาชนไก่ สมเด็จพระนเรศวรรู้เลยว่า มหาอุปราชวิสัยใจคอแบบนี้ จึงใช้กระบวนการหลอกล่อในการพูดเชิญชวนมาลบด้วยกัน ตรงนี้เองจึงเกิดกันเป็นวีรกรรมและความทรงจำของคนไทยต่อการลบ พระนเรศวรก็ได้กระทำยุทธัตถีกับพระมหาอุปราชซึ่งในขณะนั้นเนี่ยการกระทำยุทธัตถีพระนเรศวรเองมีความเพียงพร้ำอยู่ในระดับหนึ่ง จนพระแสงดาบของมหาอุปราชฟัน เข้าที่พระมาลาจนพระมาลาขาดวิ่นจึงรู้จักกันในนามว่าพระมาลาเบี่ยง ขณะเดียวกันสมเด็จพระนเรศวนวางมุมใสช้างได้แล้วพอได้จังหวัดที่เหมาะสมพระองค์ก็เอาเขาแสงของเงาฟันลงไปที่ไหล่ซ้ายจนถึงสะพายแร่งของมหาปุราและสิ้นเสียชีวิตณนะบนหลังช้าง เหตุการณ์นี้เองเป็นความทรงจำเป็นความเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเราถอดรหัสและเบื้องหลังแล้วจะเห็นได้ว่าการวางแผนการลบมันค่อยๆเริ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ใช้กองกำลังกันศัตรูตัดสเสบียงกลางหลอกให้กองกำลังของพนะมหารุปราชยกทัพเข้ามาในจุดที่เองพอใจ แล้วก็ใช้เวลารอคอยไม่ผีผามกองทัพอุปหาประหลัดบุกตั้งแต่ 10โมงเช้าพงก็ยังค่อยๆรอจนถึง 10โมงเช้า กองกำลังของมหาระหราช ก็เริ่มเห็นความชัดเจนในการลบมากขึ้น เริ่มเจรจาต่อรองทางการลบให้เกิดการลบคู่ แล้วก็สามารถที่จะ จัดการกับกลศึกแล้วก็ชนชัยชนะได้ สิ่งที่น่าสนใจคือพระองค์รู้ว่ามหาปราชเนี่ยถ้าเจรจาส่วนพระองค์แล้ว ให้ลบในส่วนตัวก็สามารถจะลบสำเร็จขณะเดียวกันทหารทั้งหมดที่เป็นทหารเมืองแปรทหารเมืองตองอู จนถึงกองกำลังทหารที่เอามาเป็นกองกำลังสุดท้ายที่พ่ายแพ้สงครามมายาวนานเกือบ 10 ปี ตั้งแต่สงคราม เชียงใหม่จนถึงสงครามต่างๆ ที่ยาวนานมาก สมเด็จพระทเรศวรรู้เลยว่ากองกำลังเหล่านี้เนี่ยมีความอ่อนล้าและความเหนื่อยทางการลบแล้ว ซึ่งถ้าจัดการกับนายทัพหรือพระมหาอุปราช ภายใต้กองกำลังของนันทบุเรงได้ สงครามครั้งนี้จะจบทันที เชกเช่นที่พระองค์คิดเลย พอพระองค์ชนะในสงครามยุทธถีปุ๊บกองกำลังของของพม่าก็ถอยล่นทับกับกรุงหงสาวดีทันที ชัยชนะนี้เองจึงเป็นเรื่องราวและความทรงจำของผู้คนตลอดมากมาย แต่ขณะเดียวกันการกลับไปในเรื่องของกองทัพขณะการลบบนหลังช้างหรือยุทธาธถีขณะนี้ แต่พอบันทึกรุ่นหลัง ๆ หลักฐานร่วมสมัยต่างๆ ของสมเด็จสวนรบอกเลยว่า มีการทำยุทธาธถีจริง มีการลบจริง แต่หลังๆจากนั้นก็เริ่มมีอีกสักมาร้อยหรือ200 ปีถัดมาก็เริ่มมีการเขียน เอกสารใหม่ๆทางกองทัพพม่าบอกว่าเป็นการลอบใช้ปืนยิง หรือมีกระบวนการเล่าเรื่องราวต่างๆ เพื่อจะค่อยๆให้ภาพของพระมหาอุปราชที่พ่ายแพ้สงครามอย่างหมดรูปเนี่ยมีเหตุการณ์หรือภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น เพราะเป็นการแพ้กลศึก นี่เองเป็นเรื่องราวความทรงจำของผู้คนที่บันทึกเล่ามาสืบเนื่องแต่ยุคสมเด็จพระนเรศวรจนถึงปัจจุบันได้มีการเล่าเรื่องราวของพระนเรศวรจนกลายเป็นภาพ เช่นโครงภาพพระเจ้าพลรัชกาลที่5 เป็นนิราศลิลิตะเลงพ่าย ในสมัยรัชกาลที่ 3 หรือแม้กระทั่งเป็นหนังสือ ชื่อมหาราชโสด ความทรงจำต่างๆ จะถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการสืบค้นหาพื้นที่ลบหรือว่าหนองสาหร่าย